เราได้ทดลองเรียนในสื่อสังคม สำหรับการเรียนภาษาที่ชื่อบูซูกันไปแล้ว วันนี้เรามาดูสื่อสังคมออนไลน์สำหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ ผู้เรียนภาษาแทบจะทุกคน อยากฝึกพูดกับเจ้าของภาษา หากคุณอยากให้เขาช่วยแก้คำผิดให้แบบทันทีทันใด และอยากวางแผนการเรียนรู้ รวมทั้งมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของภาษา และต้องการประหยัดเวลา และต้องการฝึกพูดแบบส่วนตัว วิธีการหนึ่งก็คือ คุณอาจต้องยอมเสียเงินเพื่อลง เรียนพูดกับเจ้าของภาษาค่ะ แต่ปัญหาก็คือ เราจะไปหาครูเจ้าของภาษามาจากที่ไหน เราต้องขับรถ หรือนั่งรถไฟฟ้าไปหรือเปล่า การเรียนในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้านก็ได้ค่ะ เพราะว่าเราสามารถเรียนออนไลน์ได้จากทุกที่และทุกเวลาค่ะ สื่อสังคมออนไลน์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ italki world wide web italki com ซึ่งก็คือเว็บไซต์สำหรับคนจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากจะเรียนภาษาต่างๆ รวมถึงเป็นที่ชุมนุมของคนที่อยากจะสอนภาษาของตัวเองให้กับคนอื่น ๆ ด้วยค่ะ เราสามารถเลือกผู้สอน ที่มาจากหลากหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และอีกหลากหลายประเทศ ครูผู้สอนใน i t a l k i มีให้เลือกตั้งแต่ระดับติวเตอร์ท้องถิ่น หรือ Community Tutor ไปจนถึงครูมืออาชีพ หรือ Professional Teacher ที่มีใบรับรองผ่านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และค่าเรียนก็มีหลายราคานะคะ โดยเริ่มต้นที่ประมาณหลักร้อยค่ะ คนที่สนใจเข้าไปเรียนภาษาใน iTalki จำเป็นต้องสมัครสมาชิก และระบุว่า ตนเองมีความสนใจเรียนภาษาอะไร และกรอกข้อมูลส่วนตัว ที่สำคัญก็คือ ต้องมีบัญชีผู้ใช้กับ Skype เพราะส่วนใหญ่ครูและติวเตอร์ในเว็บไซต์นี้ จะสอนผ่าน Skype ขั้นตอนที่ 2 คือ การค้นหาครูผู้สอน เราสามารถเข้าไปค้นหาที่ชื่อครูที่เราต้องการจะเรียนด้วย เราควรพิจารณาจากประสบการณ์การสอน จำนวนคลาสที่เคยสอน รีวิวจากผู้เรียนที่เคยเรียนกับครูคนนั้นๆ หรือเข้าไปสำรวจโปรไฟล์ของพวกเขา หรือถ้าใครอยากเรียนภาษาแบบไม่เป็นทางการมาก ก็อาจจะเลือกติวเตอร์ท้องถิ่นหรือ Community Tutor ที่มักจะคิดราคาถูกกว่าครูมืออาชีพ ซึ่งติวเตอร์ท้องถิ่น ก็เป็นเจ้าของภาษาที่สามารถสอน และให้คำแนะนำการใช้ภาษาของพวกเขาได้ เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้จบด้านการสอนโดยตรง หรือไม่ได้ผ่านการอบรมการสอนภาษามา แต่ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เมื่อเลือกผู้สอนได้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือการเลือกประเภทบทเรียน ซึ่งจะมีตั้งแต่การทดลองเรียนแบบ 30 นาที การเรียนจริงจังแบบมืออาชีพ การติวแบบไม่เป็นทางการ และการติวสั้นๆที่คิดเป็นนาที ราคาค่าเรียนก็แตกต่างกันไป ผู้เรียนแต่ละคนต้องพิจารณาตัดสินใจกันเองค่ะ ขั้นตอนที่4คือ การเลือกเวลาเรียน เราต้องเข้าไปเช็คตารางสอนในโปรไฟล์ของครูหรือติวเตอร์ โดยเวลาที่ปรากฏจะเป็นเวลาท้องถิ่นของบ้านเรา ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเวลาจะไม่ตรงกัน ขั้นตอนที่ 5 คือ การชำระเงิน ราคาค่าเรียนที่ปรากฏอยู่บน iTalki จะอยู่ในหน่วย ITC ซึ่งจะนำไปเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย 10 ITC เท่ากับ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่บนเว็บไซต์จะแปลงเป็นสกุลเงินไทยให้เราอยู่แล้วทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปคิด การชำระเงินส่วนใหญ่จะทำออนไลน์ผ่านระบบ PayPal หรือบริษัทชำระเงินออนไลน์อื่นๆ แต่เราก็ต้องมีบัญชีกับบริษัทเหล่านั้นอยู่แล้ว หรืออาจจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ขั้นตอนที่ 6 ก็ได้เวลาเริ่มเรียนกันแล้วค่ะ ครูและติวเตอร์ จะเพิ่มเราลงในรายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขาบน Skype เราต้องเช็คอุปกรณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเว็บแคม หูฟัง สัญญาณอินเทอร์เน็ต แล้วเราก็รออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ แล้วก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่ 7 คือ การรีวิวหลังจากที่เรียนจบแล้ว เราก็เข้าไปคอมเมนต์รีวิวการสอนของครูหรือติวเตอร์คนนั้น ในขณะเดียวกันครูหรือติวเตอร์ก็จะมาคอมเมนต์ให้เราด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Hello. Hello, Natasha. Hi. How, How are, you? Good, good, good. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay, I gotta ask, the first question I have to ask is, how do you pronounce your name? It's got a CH in it. Uh, Natasha. Natasha, okay. Is that, so French CH makes an SH sound? Yeah, okay. It, yeah. As you can tell, I know nothing. <laughs> As you can tell, I know nothing about French. <laughs> Yeah, it's no problem. We will see it together. And uh, as I told you on the emails, we will start first with the pronunciations, yes. basic sentences, basic like useful sentences, and then presentations, and then we will go into more details in like French adjectives, articles. And... ถึงแม้ว่า iTalki จะเป็นบทเรียนที่ต้องเสียเงินค่าเรียน แต่ก็ถือว่า เป็นทางออกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่ไม่อยากเดินทางออกไปเข้าชั้นเรียน หรืออาจจะรู้สึกอายไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่น iTalki ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ฝึกพูดตัวต่อตัวกับเจ้าของภาษา ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะ สวัสดีค่ะ